ของพระเจ้าวิเทหรัฐมโหสถทูลว่า พระองค์จะเสด็จเมื่อข้าพระองค์ส่งข่าวไปทูล พระเจ้าจุลนีตรัสถามถึงการมาของมโหสถว่า มีความต้องการสิ่งใด มโหสถทูลว่า มาเพื่อสร้างพระราชนิเวศ เตรียมการรับเสด็จพระเจ้าจุลนีโปรดให้พระราชทานสเสบียง สิ่งของเป็นอันมาก และเรือนที่อยู่สำหรับมโหสถ แล้วตรัสว่า ขอให้อยู่ตามสบาย อย่าเกรงใจ จงทำราชการที่ควรทำอยู่กับเรา จนกว่าพระราชาของเจ้าจะมาถึง มโหสถขึ้นสู่พระราชนิเวศ ยืนอยู่ใกล้เชิงบันไดกำหนดว่า ประตูอุโมงค์ควรจะอยู่ตรงนี้ แล้วเกิดความกังวลว่า ถ้าขุดตรงนี้ก็จะเป็นที่สงสัยจะทำอย่างไร จึงจะไม่เป็นที่สงสัยและบันได จะไม่ส่งสุดลงมา เมื่อขุดอุโมงค์มาถึง มโหสถจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่า เมื่อข้าพระองค์เข้ามาเฝ้า ยืนอยู่ที่เชิงบันได ได้ตรวจดูการก่อสร้างที่ตรงนี้เห็นว่า ยังไม่สวยงาม ถ้าพระองค์เห็นชอบด้วย ข้าพระองค์จะเอาไม้มาปูลาด ลงให้เป็นที่พอใจ เมื่อพระเจ้าจุลนีทรงอนุญาต มโหสถกำหนดดีแล้วว่า ประตูอุโมงค์ ต้องขึ้นตรงนี้ จึงให้นำบันไดออก แล้วนำแผ่นไม้มาปูเพื่อป้องกัน ไม่ให้ดินตรงที่จะเป็นประตูอุโมงค์ถล่ม จากนั้นก็พาดบันไดไว้อย่างมั่นคงตามเดิม เมื่อพระราชาไม่เห็นสิ่งผิดปกติ ก็เข้าพระทัยว่า มโหสถทำด้วยความจงรักภักดี มโหสถให้ทำการก่อสร้างตลอดทั้งวัน ครั้นลุ่งขึ้นจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนี ขอพระบรมราชานุญาต เลือกสถานที่สร้างพระราชวังที่ประทับสำหรับพระเจ้าวิเทหราช พระเจ้าจุลนีตรัสว่า ยกเว้นพระราชนิเวศ เป็นที่ประทับของเรา เจ้าจงเลือก เอาตามชอบใจ มโหสถกราบทูลว่า พวกข้าพระองค์เป็นแขกประชาชนของพระองค์ ที่เป็นพระญาติก็มี เป็นคนใกล้ชิดก็มาก เมื่อข้าพระองค์สร้างพระราชวังไปล้ำเขตเรือนเขาก็จะเกิดการทะเลาะกัน ข้าพระองค์จะทำอะไรพวกเขาได้ พระเจ้าจุลนีตรัสว่า อย่าใส่ใจพวกเขา จงเลือกเอาตามใจชอบ มโหสถกราบทูลต่อไปว่า คนพวกนั้นมากราบทูลร้องเรียนพระองค์บ่อยๆ จะทำให้เกิดความไม่สบายใจทั้งสองฝ่าย เวลาจะเนิ่นนานช้าออกไป ถ้าพระองค์ทรงอนุญาต ในระหว่างนี้ คนรักษาประตูพระราชวัง ขอให้เป็นคนของข้าพระองค์ จนกว่าจะหาสถานที่สร้างพระราชวังได้ พระองค์ก็จะทรงสำราญส่วนข้าพระองค์ก็จะไม่มีความกังวลใจ พระเจ้าจุลนีทรงอนุญาตตามนั้น มโหสถวางคนของตนไว้ในที่ต่างๆ ตั้งแต่ที่เชิงบันไดหัวบันไดและประตูใหญ่ สั่งห้ามไม่ให้ใครผ่านเข้าไป จากนั้นจึงให้คนไปตำหนัก พระราชมารดาของพระเจ้าจุลนีก่อน แล้วสั่งให้จัดการหรือตำหนัก คนใช้เหล่านั้นก็เตรียมการจะรื้ออิฐและขุดดินตั้งแต่สมประตู พระราชชนนีทราบเรื่อง จึงเสด็จมารับสั่งห้าม คน ของมโหสถทูลตอบว่า มโหสถให้ รื้อเพื่อสร้างพระราชวังเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวิเทหรัฐพระราชชนนีตรัสว่าถ้าอย่างนั้น ก็อยู่ด้วยกันใน ตำหนักนี้ ก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ คนของมโหสถทูลตอบว่าข้าราชบริพาร พระราชาของข้าพระองค์มีมาก ตำหนักนี้ไม่พอกันอยู่ จึงจำเป็นต้องสร้างที่ประทับใหม่ให้ใหญ่ขึ้น พระราชชนนีจึงรับสั่งว่า พวกเจ้าไม่รู้ว่าข้าเป็นใคร ข้าเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าจุลนีข้าจะไปหาลูกข้า คนของมโหสถทูลว่า พวกตนทำตามพระราชดำรัส ถ้าพระองค์ห้ามได้ก็ห้าม พระนางสลากเทวีกริ้วรับสั่งว่า เดี๋ยวก็รู้ว่าข้าจะทำอะไรพวกแกได้หรือไม่ จึงเสด็จไปพระราชวัง ยามเฝ้าประตูพระราชวังทำเป็นไม่รู้จักพระนางห้ามว่า แกเข้าไปไม่ได้ ราชมารดาตรัสว่าข้าเป็นถึงพระราชชนนีทำไมจะเข้าไปไม่ได้ ชนเหล่านั้นทูลว่า พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่า พระองค์เป็นใคร แต่พระเจ้าจุลนีรับสั่งไว้ว่า อย่าให้ใครเข้าไป ข้าพระองค์ต้องทำตามหน้าที่ ขอพระองค์จงเสด็จกลับไปเถิด เมื่อพระนางสลากเทวีไม่รู้จะไปพึ่งใคร ก็เสด็จกลับมาประทับยืนทอดพระเนตรตำหนักของพระองค์ที่กำลังถูกรื้อขณะนั้น ใครคนหนึ่งพูดกับพระนางว่า คนเขากำลังทำงาน แกมายืนเกะกะอยู่ทำไม จะไปที่ไหนก็ไปให้พ้น ว่าแล้วก็ลุกขึ้นผลักพระสอ พระนางล้มลง พระนางเจ้าดำริว่า พระราชาลูกเรา คงสั่งไว้จริงๆเป็นแน่ เพราะไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้กับพระองค์ได้ จึงเสด็จไปหามโหสถตรัสว่า พ่อมโหสถท่านให้รื้อตำหนักเรา เพราะอะไร มโหสถไม่ทูลกับพระนาง แต่ชายผู้ยืนอยู่ใกล้ทูลว่า พระนางตัดอะไรกับมโหสถ พระนางจึงรับสั่งว่า มโหสถให้รื้อตำหนักเราทำไมบุรุษนั้นทูลว่า เพื่อสร้างพระราชวังที่ประทับสำหรับพระเจ้าวิเทหราช พระราชมารดารับสั่งว่า เมืองใหญ่ถึงเพียงนี้ ทำไมจะหาที่สร้างพระราชวังที่อื่นไม่ได้ เจ้าจงรับสินบนเป็นเงินแสนกหาปณะนี้ แล้วไปสร้างพระราชวังอื่น บุรุษนั้นทูลตอบว่า ก็ได้ พระแม่เจ้า ข้าพระองค์จะให้งดเว้นพระตำหนักของพระองค์ แต่พระองค์อย่าบอกใครเป็นอันขาดว่า ข้าพระองค์รับสินบน เนื่องจากคนอื่นจะพากันให้สินบนข้าพระองค์ เพราะใครๆ ก็ไม่อยากให้รื้อเรือนตน พระนางสลากเทวีรับสั่งว่า การบอกให้ใครรู้ว่า เราให้สินบนเป็นเรื่องน่าอับอาย เราจะบอกให้ใครรู้ทำไม พระนางจึงให้เงินหนึ่งแสนกหาปณะนะคนของมโหสถจึงเว้นที่พระตำหนักนั้น แล้วไปเรือนเกวัต ให้ทำเหมือนกับทำที่ตำหนักพระนางสลากเทวี เกวัตโกรธจะเข้าเฝ้าพระราชา คนรักษาประตูก็เอาเรียวไม้ไผ่ตีหลังเกวัตจนเป็นรอยยาวเป็นแนวขึ้นมา เกวัตไม่รู้จะพึ่งใคร ก็กลับบ้านให้สินบนหนึ่งแสนกหาปณะเช่นกัน จากนั้นมโหสถจึงไปยึดเรือนมหาอมาตย์และเศรษฐีในพระนคร สำหรับสร้างพระราชวังโดยทำนองเดียวกัน รับสินบนจนได้กหาปณะประมาณเก้าโกดจากนั้นจึงไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระราชาตรัสถามว่า พวกท่านได้สถานที่สร้างพระราชวังหรือยัง มโหสถกราบทูลว่า ไม่มีใครที่ไม่ยินดียอมให้สร้าง แต่ครั้นข้าพระองค์จะสร้าง เจ้าของที่ก็จะลำบาก การที่ชนเหล่านั้นต้องพลัดพรากจากของรักไม่สมควร ข้าพระองค์จะสร้างพระนครที่ประทับพระราชา ในระหว่างแม่น้ำคงคา กับพระนครนี้ ซึ่งอยู่นอกพระนครนี้ จะได้ไม่ทำให้ชาวเมืองเดือดร้อน